ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับงาน Apple Special Event ในเดือนตุลาคมปี 2020 นี้นะครับที่คาดว่าจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ มาชมรายละเอียดกันนะครับ สวัสดีครับผมต้อมไอวอนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวล่าสุด จากทางฝั่ง Apple ที่หลาย ๆ คนรอคอยกันนะครับคืนวันที่ 6 ตุลาคมปี 2020 เวลาประมาณ 23 นาฬิกากว่า ๆ นะครับทาง Apple ได้ทำการยืนยันวันจัดงาน Apple Special Event ในวันที่ 13 ตุลาคมปี 2020 นะครับซึ่งในงานครั้งนี้ครับคาดการเอาไว้ว่าทาง Apple นั้นจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ จากการที่มีข่าวลือมานะครับเพราะว่า iPhone นั้นถูกเลื่อนการเปิดตัวจากเดือนกันยายนนั้น ที่มีการเปิดตัวเพียง iPad รุ่นที่ 8 iPad Air รุ่นที่ 4 Apple Watch Series 6 และ Apple Watch SE นะครับ ไร้เงาของ iPhone รุ่นใหม่ และมีข่าวลือต่อมาว่า การเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่นั้น จะมาในเดือนตุลา ดังนั้นครับงานนี้แน่นอนครับว่า 13 ตุลาคมนี้ เราจะได้เห็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ อย่างแน่นอน และในบัตรเชิญที่ทาง Apple ได้ส่งมานะครับผมจะมีรูปสัญญาณและก็มีข้อความที่บอกว่า High Speed และจะมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางนะครับ และหลังจากนั้นจะมีสัญลักษณ์วงกลมแสดงถึงรัศมีนะครับ ตรงนี้อาจจะวิเคราะห์ไปได้ว่า วงกลมนั้นอาจจะแทนสัญญาณของคลื่นมือถือนะครับ และบวกกับคำว่า High Speed เข้าไปนะครับ ตรงนี้เราอาจจะเข้าใจได้ว่า นี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า iPhone รุ่นใหม่นะครับจะรองรับสัญญาณ 5G ซึ่งจากหลาย ๆ ข่าวลือนะครับที่บอกมาว่า iPhone ในรุ่นนี้นะครับจะรองรับสัญญาณ 5G นะครับ รูปแบบการจัดงานก็ยังคงเป็นลักษณะออนไลน์เช่นเดิมนะครับ เหมือนกิจกรรมที่ผ่านๆมา เราสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางของหน้าเว็บไซต์ของทาง apple.com หรือผ่านช่องทางสตรีมมิ่งผ่านทาง YouTube Channel ของทาง Apple นะครับนอกจากนี้ครับทีมงานไอมดจะเกาะติดสถานการณ์นี้ แล้วก็จะบรรยายไทยให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผม ส่วนในเรื่องที่ว่า ในงานครั้งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับแต่ในคลิปนี้มาบอกก่อนว่าวันที่ 13 ตุลาคม 2020 คือวันจัดงานถ้ายึดตามเวลาในประเทศไทยนะครับจะเป็นกลางดึกของคืนวันที่ 13นะครับเวลาเที่ยงคืน ย่างเข้าวันที่ 14 นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงทางทีมงาน i m o d จะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราเอาไว้ ไม่พลาดข่าวสารของ iPhone รุ่นใหม่อย่างแน่นอนสวัสดีครับ